เฮ้ย กดไปเลย โอ้โห เหมือนหลอกแต่มันมาอีกแล้วท่านผู้ชมเอ้ย มาอีกแล้วนะครับผม ไปเริ่มกันเลยครับ โอ้โหเบ็ดเอามาน้อยนี่ แตกเข้าดีจัดเลยนะท่านผู้ชมนะ มาดีจัดเลยนะครับ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 อยากให้ผมเอาเงินทุนมา 49 บาทมาเล่นให้ดูนะฮะ ไม่รู้ว่า 40 มันเป็นเพราะอะไรนะฮะ 49 บาทนี่ขนาดไซส์ของน้องหรือเปล่า เออ ไปครับผม เกมนี้มีการซื้อฟีเจอร์นะฮะ ท่านผู้ชมนะ เบ็ดต่ำสุดเกมนี้มันเท่าไหร่อ่ะ1บาทนะฮะ แล้วสูงสุดเท่าไหร่เอ่ย2,000 บาทเลยนะท่านผู้ชมนะ เออ เดี๋ยววันนี้จะเป็นไง เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ ผมขออนุญาตไปที่เบ็ด2บาท10ทีก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะ เออ เอ้า ไปครับผม อ่า เอามาถึงโบนัสเข้าอย่างนี้โอ้ย มาถึงถ้าจะดีแล้วนะท่านผู้ชมนะ ถ้าจะดีแล้วนะครับผม มาถึงเนี่ยเออขอขอโอ้โห ขอมาอีกตัวได้ไหมไม่มานะโอ้โหเหมือนมาให้ผมดีใจนะท่านผู้ชมนะสองบาทคูณหกหกสองสิบสองบาทนะครับท่านเอ้ยพูดผิดพูดถูกไงขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมนะ ลิ้นพันไปนิดนึงนะฮะท่านผู้ชม เออ ไปครับโหมาถึงฟีเจอร์โบนัสเข้าเฉยเลยนะท่านผู้ชมนะ แต่ว่าก็อย่างที่บอกอะมันเหมือนมาหลอกนะฮะท่านผู้ชม นะ แต่ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเราไปลุยกันนะ กับเงิน 49 บาท วันนี้ที่เรามานะฮะท่านผู้ชมนะ เออเอาโบนัสมาอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ เออเรียงเด็กมีคอมโบต่อเนื่องไปนะครับผมเออใจดี จริงๆ PG นะฮะท่านผู้ชม ไปครับไปลุยกันต่อนะฮะท่านผู้ชมนะเออยังไงมีซองแดงอย่างนี้คูณหนึ่งเข้ามา เออยังได้เพิ่มโอกาสการลุ้นไปอีกนะท่านผู้ชมนะ เออมาอีก ขอมาเต็มเต็มเลยเต็มกระดานแล้วก็ขอตัวคูณเยอะๆด้วยนะท่านผู้ชมนะเออไปครับยังไงโอ้โหเข้ามาให้ผมไหมไม่มีอีกแล้ว ขออีกทีได้ไหมมาแล้วนะครับ ผมเออ โอ้ย ขอเต็มกระดานสักทีสองทีมันจะไปเป็นอะไร ท่านผู้ชมเอ้ย ไปครับ ทีมสุดท้าย มาไหมไม่มานะท่านผู้ชมนะ โอ้ย คูณยี่สิบเอ็ดช็อตนี้สองบาทสี่ิบสองบาทนะฮะท่านผู้ชมนะ เออแปดสิบสี่บาทปลาเข้าไปแล้วนะฮะท่านผู้ชม เออ ไปกันต่อเนื่องครับผม ไปครับ เฮ้ย กดไปเลย โอ้โห เหมือนหลอกแต่เอ้ามันมาอีกแล้วท่านผู้ชมเอ้ย มาอีกแล้วนะครับ ผม ไปเริ่มกันเลยครับ โหยเบ็ดเอามาน้อยนี่ แตกเข้าดีจัดเลยนะท่านผู้ชมนะ มาดีจัดเลยนะครับ เออ ยังไง ไปครับผม ไปต่อเนื่องผมขอเต็มกระดานสักทีได้ไหม ให้มันเป็นบุญตาเห็นหน่อยเออ ไปต่อครับ ยังไงโอ้โหบูสามลงมาอีกแล้ว เออโอ้โหเราอย่าว่าอย่างนี้นะ เออสามเข้ามาช่วยชีวิตนะฮะท่านผู้ชมนะ มีอีกเปล่าโอ้โหไม่มีนะฮะอีกทีหนึ่งโอ้โหขออีกทีเดียว ขออีกทีเดียวมานะครับพ้าโอ้โห ได้ต่อชีวิตอีกนะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้ย เออ สอง ขอเต็มหน้ากระดานให้เป็นบุญตาผมหน่อยนะฮะท่านผู้ชมไอ้ยังผมไม่อยากให้ผู้ชมเห็นเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมนะเออยังไงโอ้โหขอทีสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชม โอ้ยไม่มานะ แต่ว่าช็อตนี้คูณเข้าไปเท่าไหร่41 บาทโอ้โหเงินรางวัลรวม82 บาทนะครับท่านผู้ชมนะ ค่อยๆไล่เบ็ดขึ้นไปนะครับผมผมไล่ไปเลยดีกว่านะ ผมขออนุญาตไล่เบ็ดขึ้นไป5บาทเลยนะสำหรับเงิน160บาทน่าจะเพียงพอนะฮะสำหรับ น่าจะน่าจะได้แหละครับ ผมคิดงี้นะเออยังไงก็ต้องได้แหละ เพื่อเป็นคอนเทนต์ให้ท่านผู้ชมนะครับโอ้ยแต่ทำไมเงียบจังนะทำไมเงียบจังนะท่านผู้ชมเอ้ยทำไมเงียบจังล่ะครับเออส่งเสียงหน่อยฟิวโอ้ไม่ใช่นะครับ ยังไงเออมาสักทีหนึ่งนะมันไม่ค่อยมีให้ผมเลยอย่างเงี้ยเออยังไงโอ้ยจะไปซื้อฟีเจอร์แล้วนะ จะซื้อฟีเจอร์แล้วนะแต่เงินไม่พอนะครับผมขออนุญาตโอ้ยสองบาทยังไม่พอนะฮะไปที่เจ็ดสิบห้าก็ได้ เอาเล็กเอาน้อยเอาหมดนะฮะขอให้ได้มากกว่าเจ็ดสิบห้าก็เพียงพอแล้วนะครับไปครับ โอ้ยเฮ้ยโอ้ย ใจคอเราอะโอ้โห อีกทีสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะ ทีสุดท้ายยังต่อชีวิตให้ผมนะออมาอีกเออขอเต็มเต็มหน่อยอะขอเต็มเต็มหน่อยได้ไหมอะโอ้ย ท่านผู้ชมเอ้ยเบ็ดหนึ่งบาทแล้วซองแดงมาอย่างนี้คูณเท่าไหร่ โอ้ย คูณหนึ่งบวกเพิ่มไปกันอีกนะ คนละหนึ่ง เออ ไปครับ โอ้โห ยังไง มาอีกฟองเหลืองอย่างนี้ โอ้ขอฟองแดงฟองเหลืองฟองอะไร ก็ได้นะครับผม เออ มาสองฟองนะฮะสองเหลือง ช็อตนี้ยังไง โอ้โหไปคูณเข้าไปคูณเข้าไป เออ มีอีกนะสำหรับฟองแดงนะท่านผู้ชมนะ เออคูณเข้าไปคูณเข้าไปคูณเข้าไป เออคูณไปเยอะๆนะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้ย ขอเต็มกระดานนะ เออ มาอีกหนึ่งนะฮะ คูณเข้าไปอีก คูณเข้าไปอีก คูณเข้าไปอีกครับ เออเอ้ย เอาอ่ะเอาอ่ะเกมนี้เนี่ย ผมว่าน่าจะได้กำไรแล้วครับ มาอีกนะฮะ ท่านผู้ชมนะ ขอฟองแดงอีกนะฮะ ฟองแดง ฟองเหลืองอะไรก็ได้ ขอขอมาเลยนะฮะท่านผู้ชม ล่วงลงมา ตกลงมา ให้ผมนะ ฟองแดงมาอีกหนึ่ง คูณสิบสามช็อตนี้ โอ้ย โอ้ยมาแล้วนะครับผม มาแล้วนะท่านผู้ชมนะ ยังไงมีได้ลุ้นต่อไหมโอ้ยไม่ได้ลุ้นต่อแต่ว่ายังมีบวกขึ้นไปอีกนะฮะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวคูณนะครับผม ยังไงโอยลงมาให้ผมหน่อย อย่าอย่างเงียบอย่างนี้นะ ผมไม่ชอบนะ คูณเยอะๆ โอ้ยคูณเยอะนะนะท่านผู้ชมนะ เออมาอีกมาอีกต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชม มายังอีกต่อเนื่องนะครับผม มามามามาลงมาอีกนะฮะ แค่นี้ยังไม่พอใจโอ้โหไม่มีนะฮะเหลืออีกสองหมุนนะฮะท่านผู้ชมนะ อีกสองหมุนได้ลุ้นอยู่นะ เกมนี้เนี่ย ผมว่าได้กำไรแล้วฮะสำหรับเด็ดหนึ่งบาทโหเบ็ดหนึ่งบาทนี้ โอ้โห มาขนาดนี้เลยเหรอ เออ เอาอะเอาอะมาช่วยชีวิตกันหน่อย เออ มาช่วยชีวิตกันสองดอกอย่างนี้ เออ คูณไปคูณเข้าไป คูณเข้าไปนะฮะท่านผู้ชมนะคูณเข้าไปเออไปครับ ไปต่อเนื่องนะฮะเหลืออีกสองทีนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้ยช็อตนี้ไม่มีอะไรนะฮะเฮ้ยเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกผมชอบนะ ชอบเลยนะฮะโอ้โหดูตัวคูณนี่เกินร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะเหยียบสองร้อยสามร้อยได้นะท่านผู้ชมเออโคนเอาโคนเอาไปไปไปต่อเนื่องนะครับ อีกหนึ่งทีนะฮะ มาช่วยชีวิต กันหน่อยโอ้ยไม่มาแล้วนะหมดแล้วนะครับผู้ชมดูดูซิว่าช็อตนี้เราจะได้เงินรางวัลเท่าไหร่นะครับผมเราจะได้เงินรางวัลเท่าไหร่นะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสี่ร้อยเข้าไป โอ้ยสี่ร้อยห้าสิบสองบาทนะฮะท่านผู้ชมนะเออโอ้ยมีเงินซื้อฟีเจอร์แล้วนะครับผมมีเงินซื้อฟีเจอร์แล้วนะฮะ ผมขอซื้อไปที่เบ็ดสิบบาทเท่าไหร่เจ็ดร้อยห้านะไม่พอนะผมขอเจ็ด สามเจ็ดห้าเลยนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้โหมาครับ อ่ามาครับโอ้โหอย่าว้าวอย่างนี้ซีซื้อไปแพงด้วยนะฮะท่านผู้ชม นะ เออมาแล้ว เออไปต่อครับไปต่อเนื่องนะฮะโอ้โหว้าวอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชม เออซองแดงผมชอบนะฮะ ซองแดงนะครับ ไปครับ ซองแดงซองเหลืองอะไรก็ได้นะฮะ เออคูณสี่ช็อตนี้ ซองแดงลงมาอีกนะ โอ้โหอย่าว่าอย่างนี้สิซื้อแพงด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะเออสามช็อตนี้ยังมาต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชมขอเต็มกระดานได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะเออคูณสามแล้วได้ซองเหลืองมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้ยต้องอย่างนั้น ต้องอย่างนั้นโอ้โหว้าวไปอีกนะแต่ว่า ถ้าได้สองเหลืองเนี่ยถ้าวาวอีกก็จะบวกไปอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมเออเดี๋ยวดูเลยดูดิเออบวกทีละหนึ่งเอ้ยขอผมขอเหอะเออสองเหลืองมาอีกหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเออเอาว่ะเอาว่ะเอาจัดนะบวกเข้าไปอีกหนึ่งนะ เป็นสองเออยังไงโหยบวกไปอีกสองขอแบบลื่นๆเลยนะะท่านผู้ชมนะขอแบบมาอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยเออสองแดงอย่างเงี้ย คูณเท่าไหร่คูณหนึ่งนะฮะเออเออเนี่ยแล้วยังแจกเขาอีกนะฮะสำหรับทองแดงนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้โหไปไปไปเอาอีกเอาอีกไม่อยากได้แค่นี้นะ ผมอยากได้อีกนะฮะโอ้โหอย่าว้าวอย่างนี้สิอย่าว้าวอย่างนี้สิท่านผู้ชม ดอกสุดท้ายแล้ว ยังมีสามเข้ามาช่วยชีวิตนะฮะท่านผู้ชมนะ ยังมีสามเข้ามาช่วยชีวิตนะฮะ เออ เออเอาเอาเอาเอาโอ้ยอย่าว่าวอย่างนี้สิอย่าว่าวอย่างนี้สิขอซองเหลืองอีก อยากได้ทองเหลือง โอ้ยเหลืออีกหนึ่งทีแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ เหลืออีกหนึ่งหมุนแล้วนะ อย่าว่านะฮะผมขอเอเออ มีสามเข้ามาต่ออีกนะฮะท่านผู้ชมเอ้ย มีสิทธิ์เต็มกระดานนะเนี่ยเกมนี้ ังไง โอ้โหนิดเดียวท่านผู้ชมเสียดายจัง ๆเลยเสียดายจังเลย ไปต่อครับโอ้โหเหลืออีกหนึ่งทีแล้วนะท่านผู้ชมนะเหลืออีกหนึ่งทีแล้วนะครับ ผมมาเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยนะท่านผู้ชมนะ เออโอ้ยต่อช่วยชีวิตนี้ผมมาหลายรอบแล้วนะกับตัวสุดท้ายหมุนสุดท้ายเนี่ยนะท่านผู้ชมนะ ไปครับ ไปขอเต็มๆเลย โอ้โหขอเต็มเต็มขอเต็มเต็มนะฮะท่านผู้ชมนะ อีกหนึ่งอีกสองครั้งนะฮะท่านผู้ชม โอ้ยถ้าไม่ดีแล้วตอนนี้โชมจะช่วยผมอีกหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมนะ จะช่วยผมอีกหรือเปล่าไม่ช่วยผมแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะแต่ว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่เกมนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่คูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่ดูดิ เอ้ยเยอะกว่า 400 นะฮะท่านผู้ชมนะคูณ 5 เข้าไป ช็อตนี้เงินรางวัลรวมเท่าไหร่ 2,185 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะพอแล้วดี่านะครับผมว่าเราได้กำไรมาถือว่าเป็นค่าขนมได้แล้วนะฮะท่านผู้ชมนะรับสำหรับเงิน 2,300นะกับอ่า49 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะเออพอดีกว่านะครับอย่าไปจมอย่าไปเล่นอย่าไปซ้ำนะครับท่านผู้ชมนะ ได้แล้วให้เลิกนะครับสำหรับเกมสล็อต ไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามนะฮะท่านผู้ชมนะ เล่นได้ต้องเลิก นะครับแล้วถ้าอยากให้ผมทำเกมอะไรเนี่ยมาคอมเมนต์ใต้ร่างวิดีโอนะเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะท่านผู้ชมนะเออเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแล้วเดี๋ยวผมจัดให้นะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วย แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะฮะท่านผู้ชมนะวันนี้ขอตัวลาไปแล้ว สวัสดีครับ